ในกรณีที่เราขาดประจำเดือน 10-14 วัน เราสามารถตรวจเช็คปัสสาวะได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการตรวจฮอร์โมน HCG การตรวจวิธีนี้มีความแม่นยำสูงถึง 90%ในราคาที่ไม่แพงมาก เมื่อประจำเดือนเราขาดเราก็ต้องมาลองตรวจเช็คดูนะคะว่าเรา มีการตั้งครรภ์หรือเปล่าค่ะ เราวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการเช็คการตั้งครรภ์นะคะ อันนี้เป็นที่ตรวจแบบจุ่มนะคะ เป็นราคาก็ประมาณ 40-50 บาทไม่เกินนี้ค่ะค่ะเเป็นวิธีตรวจที่ไม่แพงที่สุดแล้วก็ง่ายค่ะ ไม่ยากใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีก็สามารถรู้ผลแล้วค่ะ อันนี้ เป็นตัวทดสอบนะคะ เป็นแถบทดสอบ แล้วก็อันนี้เป็นถาดรอง ปัสสาวะ เอ่อจะตรวจปัสสาวะ เนี่ยแนะนำให้ตรวจเป็นช่วงเช้าดีที่สุด เพราะว่าช่วงนั้นฮอร์โมนของเราจะชัดที่สุด มันจะทำให้ผลความแม่นยำเนี่ยสูงสุดค่ะ นี่ เป็นการเทสแบบจุ่มนะคะ ก็ลองดูกันว่าถ้าสมมุติว่ามันขึ้น 2 ขีดแบบนี้ขึ้นทั้ง ขีดที่ T และ C แบบนี้ก็คือว่าเรามีการตั้งคันค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นมีขึ้นแค่ขีดเดียว ก็คือผลเป็นลบก็คือมันเราไม่ได้ตั้งคันขึ้นที่ตรงขีดเดียวค่ะหรือว่าถ้าสมมุติว่าเป็นการมีผลการทดสอบผิดพลาดเนี่ยก็คือจะไม่ขึ้นอะไรเลย แล้วก็อาจจะขึ้นที่ตรงตัวที ถึงแม้ว่าการขึ้นสองเส้นเนี่ยจะกลายเป็นการขึ้นแบบจางๆเนี่ย มีความน่าจะเป็นว่าจะมีการตั้งครรภ์นะคะ ให้เราลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งภายหลังในอีก2มวัน ถ้าขึ้นแบบจางๆอะค่ะ เรามาฉีกแถบทดสอบกันเลยนะคะ ด้านในก็จะมีอยู่หนึ่งอัน เพื่อใช้ในการทดสอบ อันนี้คืออแถบทดสอบค่ะ ทดสอบการตั้งครรภ์ เราจะนำแถบนี้จุ่มลงไปในปัสสาวะนะคะ เพื่อทดสอบ เราควรจะใช้ปัสสาวะในช่วงเช้า แล้วก็ปัสสาวะเสร็จแล้วก็ทดสอบเลย ค่ะ จุ่มเลยนะคะ ให้จุ่มลงไปไม่เกินแม็ก จะเห็นว่าแ็บขึ้นเป็นสองอันค่ะแปลว่าเราตั้งคันแล้วค่ะ ต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับการตั้งคันตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกจนถึงคลอดกันเลยนะคะ แล้วถ้ายังไงสนใจก็อย่าลืมกดไลค์นะคะ แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ